โอเค สำหรับไม้ที่ใส่ก็คือ 40 บาทเนาะคะ่ะสำหรับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออ ค่อยๆเล่นไป โอเคไอ้สีเขียวๆนี่ หนูนะเอิญว่ายกก็แล้วกันเนาะบุ้งโมซีเอิญว่างไหนไหมโอ้โหเชี่ยมาแบบสีบิ๊กวินแตกเหรอ โอเค ค่ะ 1,000 บาทเดี๋ยวบิ๊กวินแล้วค่ะ โอเคพันเก้าไปขยับไม้กันเลยเนาะค่ะเป็น80เนาะ เบสิค่อยๆ เล่นไปไต่ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเกม Fortune Tiger สูตรก็จะเป็นสูตรของงัวละอะโดดโอ้โหกระโดด เขาเอิ้นว่าอย่างเสือเต้นว่าว่าแมนเสือโดด อ่ามาซอง โอเค โอกาสเขานี่ค่อนข้างที่สียากกงัวแล้วค่ะ แต่ว่ามัน มันได้หลายกว่าเพราะว่าช่องมันหน่อยอะ่ะ เออ สวย เออ โอ้โหมาท้องเข่าแถวนึงแล้วค่ะ ก้อนท้องเข่าแถวนึงเลยพันหก ปกติ หาสมมติท้องเข่าแถวหนึ่งของงัวนี่สีได้คูณ10บตัวนี่ได้คูณ20 เลยอะอาจจะเป็นพ่อแถวมันหน่อยเนาะคะ่ะคล้ายๆฟอจูนเมาเลยเนาะเกมนี้ ไปสิบไม่ค่ะ เรื่อยๆสิบไม่เนาะหากสมมติว่าเสือเต้นให้เขากดหยุดออออโต้ทันทีเนาะคล้ายๆกันแหละโอเคสำหรับผู้ใดที่ว่าได้กดเข่าคุมแล้วค่ะอ้าวเต้นอ้ามาแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยในท้องน้ำ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 หรือเผาโอเค แล้วก็อย่าลืมเผากลุ่มที่ได้แกมน้ำเนาะเป็นกลุ่มเอ่อคนว่าอย่างอ่ะเคดิฟีเออ ไปสิบไม่ไปแบบเร็วๆเลย สวย มาค่ะ เก็บไว้เก็บไว้หนูนะบอบอแน่ใจว่าการที่ว่ามันเก็บไว้นี่ มันจะคล้ายๆเกมมัวบอที่ว่าแห้งเก็บไว้หลายบันไดโอกาสที่ว่ามันสีไหลลงมาเนี่ยแห้งมีหลายปนนันเนาะค่ะ เออ เมื่อหลังเขาต้องมานั่งนับเราละว่าวายเข่าไปเท่าใดเราย้ามันหมุนแล้วมันตกลงมาเนี่ยวายมันเข่าหลายประใดเนาะค่ะ โอเคค่อยเดินไป โอเคมาเก็บไว้เรื่อยๆเฮ้ยไว้มาเรื่อยๆอยู่นะ สวยโอ้โหเชี่ยอันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างตะโพกบอกเอิ้นว่า ตะโพกครึ่งวัวเลยบอคล้าย ๆ กันเนาะค่ะพูดซิเขาอ่ะเขาแบบงงๆเลยเนาะค่ะ หืมเมกาวินมาว่ะ เอาซูเปอร์เมกาวินโอเค ถ้าสมมติว่าเป็นเกมวัวแต่พวกเขานี่จะได้แค่บิ๊กวินเนาะคูณสิบอะแต่ว่าอันนี้ได้ซูเปอร์เมกาวินเลยเนาะค่ะ ถือว่าแจกหลายอยู่นะเกมนี้กำลังแจกเลย ผู้ใดที่สนใจกับมาเล่นน้ำกันได้เนาะค่ะ โอเคขออนุญาตปรับไม่เป็น 200 บาทเลยเนาะดันไม่ขึ้นไปเรื่อยๆ โอเค ถ้าสมมติว่ามันบโดดกับว่าต้องตัดไม่ทิ้งเนาะค่ะ ปล่อยมันหมุนไปเพราะว่าเขาเออจะเก็บไว้ไปเรื่อย ๆ เออสมมาโอเคหมดละ ไปขออนุญาตสิบไม้ค่อยๆเล่นไปเนาะคะ่ะโอ้ยเล่นเกมมูนี่หนูนะบอแนะนำว่าให้เล่นแบบใจห่อนเนาะเออถ้าจะเล่นก็เล่นแบบ ใจเย็นๆค่อยๆเล่นไปไม่ต้องไปฟาวไม่ต้องไปอย่างกับมัน เลือกเวลาเล่นดีๆเนาะคะ่ะ เออ มีคนทักมาถามว่าเล่นเวลาใดดี โอเคถ้าสมมติว่าบ่แน่ใจเรื่องเวลาหรือใส่ไม่เออเขาเนี่อย่างไม่บาดนึงอะปั้นถิ่งเออ ไม่บาเนึงปั้นถิ่งจากสามสิบรอบาะค่ะ เราเบิ้งว่ามันเข่าหลายปันไดเออถ้าสมมติว่ามันเข่าเข่าหลายเออจาก เขาเรื่องอย่างอ่ะ มีบิ๊กวินซุเปอร์วินซุเปอร์เมกาวินเขาอย่างกัเสียเออ ใครเล่นต่อได้เลยเนาะค่ะ เอาเต้น โอ้โห สวยงามมาแล้วค่ะ ได้สม มา ขอคูณสิบสมเลยดิ สวย อีกสี่ช่องค่ะ อ้า อีกช่องเดียว มาทำไม ไว้แบบนี้โอ้โหบอลลงให้ อุตส่าห์เก็บไว้มาตั้งหลายนะ แต่มันบอลลงให้สามร้อยหกสิบบาทนึง ไป อีกสิบไม่เนาะค่ะ เสียดายว่ะฮ้สมมติว่าได้สมคูณสิบนะ โอ้โห แบบเบิ่มๆเลยอะ สวย เออไว้เท่าค่ะสุภาพ มาจมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะบอลน้ำว่าหายใจห่อนอ่าซองมาซองมาค่ะ สวยสี่ตัวแล้ว เออหกตัวแล้ว โอเคอีกอันเดียว ขออีกอันเดียว สวยงาม โอ้โหดีนะมีไว้น้ำ 1,600 บาท เชี่ยคูณสิบน้ำเป็นหมื่นหกแล้วค่ะโอ้ยเชี่ยเสือเวลามันเข่ามันเข่าไงอยู่นะ พอเวลาอ่ะมันเก็บไว้ มันจะสะสมแล้วก็ตกลงมาน้ำเนาะค่ะโคตรเอามาสำหรับผู้ใดที่ถามว่า เหรียญเวลาใดดีหนูนะแนะนำว่าเป็นช่วงเศร้า ๆ เลยเนาะค่ะ แบบเศร้าๆเลยสีร้อยค่ะ ไปขยับไปกันแน่ออโต้สิบครั้งเพื่อเก้าค่ะหืมไว้มา โอเค ค่อยๆ เก็บไว้ไปเรื่อยๆนะคะระโปงมา โอเค โอ้โหสองเขา่ามา อีกสิบไม้เนาะคะ่ะ เออสมมา เฮ้ย เกมเสือนี่เป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะ มันเป็นเกมไม้น้ำอะไม่โอ้โหใ่สมมา ขอสมคูณสิบได้ไหมเมื่อกี้ มันบ่ได้เนาะค่ะก้อนหนานี่โอเคค่ะอีกตัวเดียว จังไหนโอ้โหสวยงามมาแบบสิมาแล้วค่ะ โอเคหนึ่งมืนสองพันบาทเนาะค่ะ โอ้โหแม่งเอ้ยพันสองคูณสิบโอกาสเข่าแบบที่ของเสือหนูนะว่ามันหลายกว่างัวนะ โอกาสเข่าคูณสิบอะ เพราะว่าช่องมันหน่อยเนาะค่ะเชี่ยโคตรเอาได้สมว่ะโอเคไปสิบไม่ค่ะ เออสมมา เกมนี้มันได้ย่ำอย่างวะเตเออหนูนาคิดว่าน่าจะได้กับพวกคุณสิบกับไอเอ่อคนว่าอย่างท้องไม่เยวสิละก็จะเข่าดีอยู่นะเข่าดูอยู่ไปสิบไม่เออโอ้โหสภาพโอ้โหมาอีกแล้วตะโพกค่ะรอบนี้มามาโอ้โหหาช่องแล้วอีกช่องเดียว ขออีกช่องเดียวงาม โอ้โหสวยงามไหมอีกแล้วโอ้โหโคตรเอาเห็นบอบหนูนะบอกแล้วว่ามันโอกาสเข่าอ่ะมันเข่าคุ้นสิบง่ายก็เกมงัวหลายเลยเกมนี้ เฮ้ยมาว่ะโคตรเอาเลย โอ้โหไหลไปค่ะสองหมื่นได้มาสองหมื่นแล้วค่ะ โอ้โหเบื้องเสือเบื้องคีโปมันย่าอ้วนว่ะโอเคขออนุญาตปับไม่สูงเลยนะคะเป็นแปดร้อยมาเก็บสิบไม่ ขอแบบแถวหนึ่งอีกจะเทียได้ปะเฮ้บอแมนแถวหนึ่งดิคูณสิบขอคูณสิบอีกเทียเดียวเซาเลนเลยมาเดี๋ยว่าโอ้โหสภาพพอเปลี่ยนเป็นไม้แปดร้อยเราจมเลยเนาะค่ะสมมาค่ะโอเค โอ้โหโคตรเกลือ อ่าสมมา วายมาค่ะ โอเค สวย เออ โอ้โห ได้ท้องแล้วค่ะได้ซองแล้วค่ะ ได้ท้องนี่ เกมเสือคูณ20แล้วค่ะ ถ้าเป็นเกมงัวจะเป็นแค่คูณ10เท่านั้นแถวนึงนะตัวโอกาสเขานี่ เกมงัวสิ เขาหลายกว่าเนาะค่ะ เพราะว่าอย่างเพราะว่าแถวมันหลาย เออ แถวมันหลายกว่า แต่ว่าถ้าสมมติแบบคูณ10นี่อย่างเงี้ยดูนคิดว่าเกมเสือ น่าจะเขาง่ายกว่า สวย เออ ไว้มาเก็บไว้ค่ะ ้บ่เขาบุกว่าจะสีเขาให้ มาดิ เต้น โอ้โหบ่เต้นสภาพคิดไหมคะ เต้น เต้นดิ มาดิ โอ้โหสมอ่ะสมอ่ะขอเต็มแถวสมมันเขาง่ายอยู่มาหาโตแล้วค่ะ หาโตแล้ว โอ้โห สวยงาม อุ้ยสองรอบได้เลย เชี่ยโคตรเอา โอ้โหสองพันสี่คูณสิบแล้วค่ะ มา